สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาแนะนำโปรแกรมแคชแบ็กซื้อของจากาในเว็บ eBay Amazon Walmart แล้วก็อื่นๆ อีกมากมายนะคะ วิธีการเนี่ย ก็คือการซื้อของผ่านเว็บแคชแบ็กที่เราสมัครเข้าไป มันก็จะทำการาลดราคาสินค้าให้เราอาจจะเป็น 30% 5%แล้วแต่ นะคะก็อย่างนี้ก็ back country ลด8%นะคะอ่า banana 4% magazine.com 40%ก็แล้วแต่เว็บที่เราจะ อันนี้เนาะ อันนี้ก็จะมาแนะนำในส่วนของ การซื้อของจาก eBay แล้วก็ Amazon นะคะ ขั้นตอนแรกเนี่ย เราก็ไปทำการ sign in เข้าเป็นสมาชิก ของเว็บก่อนเนาะสามารถสมัครได้ซายอินผ่าน Facebook แล้วก็กดตกลง หรือว่าจะสมัครผ่านทางอีเมล เนาะอันนี้ของตัวผู้ตัวดิฉันเองเนี่ยก็สมัครผ่าน ทางอีเมลเนาะเดี๋ยวลองเข้าไปดู สมัครผ่านทางอีเมลค่ะ เดี๋ยวก็เข้าเว็บให้ดูเลยเนาะอ่า หลังจากเราสมัครอ่าแอคเคาท์เรียบร้อยเนาะ มันก็จะอ่า เอามาเป็นชื่อแอคเคาท์ของเราเนาะ วิธีการนะคะเราก็สามารถลองเข้าไปดูกันเนาะในออสโตว่ามีสินค้าร้านค้าที่เข้าร่วมรายการมีอะไรบ้าง ก็จะมีไล่ตั้งแต่ ตัวอักษร A จนถึง Z แล้วแต่เลยเนาะ แต่อันเนี้ยเราจะมา ดูวิธีการขอส่วนลดทาง eBay ก็ลองเข้าไปศึกษาเรื่อยๆ ดูในนี้ เนี่ยค่ะ วิธีการก็แสนง่าย เราก็เข้าที่หน้านี้แล้วทำการเลือกที่ตัว e เนี่ยค่ะ ก็มาเข้าที่ eBay หรือว่าตรงนี้ ราคาที่ eBay หรือว่าจะทำการพิมพ์ก็ได้ลอง eBay นี่ค่ะ ก็พิมพ์แล้วทำการเซิร์ชเข้าไป เซิร์ชเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่า Sporting Good ลด5% Sport เมมลด4%บุ๊ก1%่เนี่ยค่ะ ที่ส่วนลดที่เขาจะทำการลดให้เราเนาะเราก็ ไม่ต้องเข้าตรงนี้ก็ได้ หรือว่าจะเข้าตรงนี้ในหมวดหมู่ที่เราต้องการก็ได้ หรือว่าเข้าไปที่ส่วนรวมเลยเนี่ยค่ะ แล้วมันก็จะทำการอ่า เข้าหน้าเว็บ eBay ให้เรา ถ้าเรายังไม่ได้ล็อกอินแล้วก็ทำการล็อกอิน eBay ไว้ แล้วก็เข้ามาซื้อสินค้า อย่างเช่นเราจะซื้อแหวนแล้วก็พิมพ์เข้าไปคีย์เข้าไปดิงเข้าไป เสร็จแล้ว ร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะซื้อไอ้ตัวนี้อย่างเงี้ยค่ะ เราก็ทำการเลือกซื้อแล้วก็ buy it now ตามปกติแล้วก็จ่ายเงินปกติอย่างเงี้ยค่ะ พอเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อข้อดีก็คือ ถ้าสมมติว่าเราซื้อผ่านเว็บเนี่ยเราก็อาจจะได้ส่วนลด สูงสุดถึง 5%ก็แล้วแต่นะคะบางทีก็มันก็อาจจะไม่ลดหรือว่าบางทีก็อาจลด แต่อย่างน้อยก็มีส่วนจะได้ลดค่ะ เพราะว่าจากปกติถ้าสมมติว่าเราซื้อใน eBay ตอนที่เรายังไม่รู้จักโปรแกรมเนาะมันก็จะทำการคิดเราเต็มอัตราสมมติว่า 25 เหรียญก็ 25 เหรียญเลย แต่อันเนี้ยบางทีเนี่ย ถ้าสมมติว่าเราซื้อผ่านเว็บนี้ดีตรงไหน จาก 25 เหรียญอาจจะได้ลด5%อาจจะเหลือ20กว่าเหรียญนิดๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้ส่วนลดนิดนิดหน่อยเนาะ ก็ดีกว่าเพราะว่าคนไทยชอบของถูกหลังจากที่อย่างเมื่อกี้เข้าที่ eBay เนาะก็ถ้าสมมติว่าจะซื้อของผ่านอเมซอนหรือว่าโ a มาร์แล้วก็พิมพ์ไปคำว่าอเมซอนเนี่ยค่ะ แล้วก็ทำการคลิกแล้วก็ทำการเนี่ยค่ะชอบผ่านยิ่งอเมซอนยิ่งถูก ลดสูงสุดตั้ง 7%นะคะ แล้วก็ทำการช็อปเข้าไป จะทำการเนี่ยค่ะ แล้วก็ใา่อินเข้าไป แล้วก็ซื้อของผ่าน Amazon ซื้อของผ่านผ่านผ่านอย่างเงี้ย มันก็จะทำให้เราได้ ส่วนลด ซึ่งส่วนลดที่ได้เนี่ยถ้ารวมกันเยอะๆ เราก็สามารถถอนออกมาได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ก็ลองเข้าไปดูเนาะ ลองเข้าไปศึกษาดู เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมี ินค้าที่ร่วมรายการเยอะมาก เอเซอร์ก็ลดนี่นะคะ ก็มาแนะนำให้ เดี๋ยวยังไงนะคะก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้สำหรับไว้กับคนที่ชอบของถูกหรือว่าสนใจ อย่างเงี้ยค่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ เพราะว่าจะมีสาระดีๆความรู้ดีๆ แล้วก็ อะไรดีๆ มาฝากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ